การเขียนคอดอาหรับ ได้รับการถ่ายทอดจากยุคสู่ยุค จนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสืบทอดการเขียนเรื่อยมา ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง มีการเรียนการสอนอย่างชัดเจน แสดงถึงความสำคัญทั้งทางด้านภาษาศาสตร์และศิลปะ Apabila kok tu timbul masa sahabat dulu tu deh timbul al khatu kufi manakala Islam tersebar masuk kepada Asia masuk kepada Eropah tu tadi deh timbullah ulama-ulama kok salah satunya Hamid Al-Amidi Mustafa Halim uh, Lepas tu, siapa lagi? Sami Afandi uh, banyak lagi dia sebut uh, ada Khulusi orang ulama-ulama kok uh, Ismail Haqqi lagi banyak lagi uh, tetap ulama-ulama kok jadi selepas kita ambil kepada Hamid Al-Amidi yang menghak mahak hal kita nak ngajar nak tahu ni Hamid Al-Amidi nya adalah guru bagi Syekh Hasan Jalabi daripada Turki. Manakala lepas pada Hasan Najalabi itu diganti pula pada Syekh Bilal Hamidi. Syekh Bilal Hamidi itu guru bagi Syekh Hasan Jalabi. Deh. Bagi saya sendiri pula anak murid Syekh Bilal Hamidi. Mana kita pula belajar dengan uh, pak dengan kak ni deh. Uh, kita apa ni menggunakan manhak manhaj Hamidi ni menggunakan uh, ah, manhaj tarekat Turki ni banyaklah uh, beza di antara sesatunya uh, Turki uh, beza di uh, kok cara cara tulis tu beza beza sikit daripada um, Mesir daripada Mesir daripada uh, Irani daripada Iraq uh, daripada Iran uh, daripada Saudi tu beza cara tulis uh, huruf bentuk huruf tu tapi kiblat koknya kok yang paling bagusnya daripada Turki ya deh kok ya yang paling bagusnya bentuk uh, hurufnya daripada Turki lah Jadi kita nak gunakan kok ni apa bila? kita boleh apa ni boleh eh, tahu kaedah khok jadi rohaniah kita jadi kita minya kita jadi tu kita tu boleh khok ni berbagai-bagai bila timur ulama-ulama ulama khok khok itu baik pada pecah besar-besar ne ataupun tujuh khok salah satunya khok kufi Kok Dewani Kok Suluh Kok Nasah Kok Roka'ah ฟา p a ซ tu kok Farisi Ne kok besar-besar การเขียนคอดอาหรับมีรูปแบบการเขียนนับเป็นร้อยแบบ แต่แบบที่นิยมเขียนแบ่งออกเป็น 6 แบบได้แก่ แบบที่ 1 คอดรุกอะหรือริกอะเป็นคอด ที่ใช้เขียนในชีวิตประจำวัน สามารถเขียนได้อย่างเร็ว ลักษณะเส้นเป็นเส้นตรง และมีส่วนโค้งเว้าที่น้อย แบบที่2 c o t s u l u s เป็นคอตที่มีความสวยงามที่สุดของคอตอาหรับ สามารถเขียนให้มีรูปทรงต่างๆได้ตามลักษณะของพื้นที่ และเขียนซ้อนทับกันได้ ด้วยความสวยงามของคอตนี้ทำให้เราสามารถเห็นการประดับตกแต่งลวดลายในงานสถาปัตยกรรมอิสลามมากมาย ข้อความโดยส่วนมากมาจากคัมภีร์อัลกุรอาน หรือฮะดีษ แบบที่ 3 คอตดิวา หรือคอตวานเจลีเป็นคอตที่มีความอ่อนช้อย สวยงาม ในรูปลักษณ์ของตัวคอต หากเป็นข้อความโดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใส่สระ แต่หากเป็นจากคำพภีอันคุรอาน สามารถใส่ได้เล็กน้อย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการอ่าน การเรียกคอตลักษณะนี้ว่าคอตดิวาน เนื่องจากคำว่า ดิวานนั้น หมายถึงราชสำนัก คอดนี้จึงนิยมใช้ในราชสำนักเพื่อเขียนข้อความสำคัญทางราชการ หรือถ้อยคำแถลงต่างๆ แบบที่ 4 คอตฟาริซี เป็นอีกคอตหนึ่งที่มีความสวยงาม คอตฟาริซีนี้ใช้กันมากในเมืองฟาริส หรือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน จึงถูกเรียกว่าคอตฟาริซี แต่ในปากีสถานและอัฟกานิสถาน คอตชนิดนี้ถูกเรียกว่าคอตตาลิก แบบที่5คอตนัสเป็นคอตชนิดหนึ่ง จากบรรดาคอตภาษาอับ เป็นคอตที่ชัดเจน อ่านง่าย และเป็นคอตในคัมภีร์อันกุรอานที่ใช้เรียน และตำราวิชาการต่างๆ มีการใส่สระอย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับใช้เรียนและใช้เขียนในคัมภีร์อันกุรอาน เพื่อจะได้อ่านง่ายและป้องกันการอ่านผิดพลาด และคอตสแบบสุดท้ายคือ คอตสกูฟี เป็นคอตสที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นคอตสที่ต้องอาศัยการสร้างแบบ และต้องใช้เครื่องมือในการเขียน แต่มีความโดดเด่นและสวยงาม เนื่องจากการใช้ลายตกแต่งที่เรียกว่ากูฟีเพราะเรียกตามชื่อเมืองกูฟะในประเทศอิรักเป็นคอตสที่ใช้บันทึกคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคอตสแรก การสั่งสอนที่แทรกซึมเข้าไป แม้กระทั่งในงานศิลปะ ให้ผู้เสพงานศิลป์ไม่เพียงแต่ได้ดื่มด่ำไปกับความงามของรูปลักษณ์ของอักขระอันวิจิตรและคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้สุรอันฟลักอายะที่4-6